สวัสดีค่ะ สำหรับกริยากลุ่มที่ 1 ตัวต่อไป ที่เราจะเรียนรู้วิธีการกระจายเป็นการปัจจุบัน คือกริยา manger แปลว่ากินอันดับแรก เราหารากของกริยาตัวนี้ก่อนนะคะ เมื่อตัดอักษรสองตัวสุดท้ายคือ e r ออกก็จะเหลือรากของกริยาคือ mang สำหรับประธาน je เมื่อเติมเอหลังรากกริยาก็จะได้ว่า je mange สำหรับประธาน tu เมื่อเติมเออหลังรากกริยาก็จะได้ว่า tu manges สำหรับประธาน il และ elle เมื่อเติมเออหลังรากกริยาก็จะได้ว่า il mange และ elle mange สำหรับประธาน nous จะมีปัญหาในการออกเสียงในพยางค์สุดท้ายคือ หากกระจายตามปกติทั่วไปก็จะได้รูปกระจายว่า nous mangons ภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้ต้องมีการเพิ่มอักษร เออหน้า o n s เพื่อให้สามารถออกเสียงเป็น nous mangeons ไม่ใช่ nous mangons สำหรับประธาน vous เมื่อเติมเออแซดหลังรากกริยาก็จะได้ว่า vous mangez สำหรับประธาน il est และ elle est เมื่อเติม e n t หลังรากกริยาก็จะได้ว่า il mange และ Elle mange. สำหรับการกระจายกริยา Manger. เป็นการปัจจุบันนี้ ให้สรุปเพื่อการจำว่า พยางค์สุดท้ายของกริยานี้คือเสียง j เมื่อกระจายกับประธาน Nous. แล้วหากไม่เติมเออหน้า O. N. S. ก็จะต้องออกเสียงว่า Nous mangeons. แต่เมื่อเติมเออหน้า O. N. S. แล้ว จะออกเสียงเป็น nous mange อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อยๆ นะคะ